iPhone SE รุ่นที่ 2 เหมาะกับใคร เพราะว่าหลายๆ คนค่อนข้างสับสนไม่หมดเลย รุ่นของ iPhone มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8 iPhone 10s 10r 10s max iPhone 11 อะไรเงี้ย มี SE เข้ามาอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าณปัจจุบันในรุ่นที่ทาง Apple กำลังขายอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับแล้วก็มาพูดถึง iPhone SE นี่แหละตัวนี้ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เหมาะกับใคร ใครควรจะซื้อรุ่นนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าณปัจจุบัน Apple ขาย iPhone รุ่นไหนกันบ้าง อันนี้คือเรายึดจากหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะเราจะไม่พูดถึงรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นล่างที่สุดเลยนะครับก็คือ iPhone SE ในรุ่นที่ 2 นี่แหละ Apple จะใช้ชื่อว่า iPhone SE แต่ถ้าไล่ตามเจเนอเรชันจริงๆ ก็คือจะเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มี iPhone SE ออกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นรูปลักษณ์จะเป็นในแบบของเครื่อง iPhone 5S นะครับที่เป็นเหลี่ยมๆเล็ก ๆ หน้าจอ 4 นิ้วนะครับแต่ว่าใน SE ใน เจเนอเรชันที่2นะครับหรือรุ่นที่2เนี่ยจะเป็นหน้าจอ 4.7 นิ้วบอดี้เดียวกับ iPhone 6 iPhone 7 iPhone 6s นะครับแล้วก็ iPhone 8 สุดท้ายก็คือบอดี้ตัวเนี้ยก็มาอยู่บน iPhone SE รุ่นที่ 2 นั่นเองนะครับ iPhone SE คือตัวล่างสุดถูกสุด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับความจุ 64กิกะไบต์ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับที่ทาง Apple ยังวางขายอยู่ ก็คือ iPhone 10R นะครับ iPhone 10R เป็น iPhone ตระกูลของปี 2018 ตอนนั้น iPhone 10R มาพร้อม iPhone 10R 10s 10s Max นะครับ ก็ยังคงเอาไว้อยู่นะครับ ตัวหน้าจอของ iPhone 10R นั้นจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับ ก็คือเป็นรุ่นที่สูงกว่าหน่อย ราคาก็แพงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง และหลังจากนั้นครับ รุ่นเรือธงล่าสุดนะครับของปีที่แล้วคือปี 2019 นะครับ ประกอบไปด้วย 3 ตัว ก็คือ iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max ต้องถือว่า 3 รุ่นนี้คือตัวท็อปนะครับ ตัวท็อปสุด iPhone 10R อยู่ตรงกลาง แล้วก็ iPhone SE อยู่เลเวลล่างนะครับเขาจะแบ่งชั้นกันด้วยระดับของราคาไว้อย่างชัดเจนนะครับ แต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆก็อาจจะมีแบบปรับนิดเพิ่มหน่อย อาจจะสลับกันไปสลับกันมานะครับ แต่ว่าขอให้จำไว้ว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 คือ iPhone รุ่นที่ถูกที่สุดแล้วนะครับ ต่อมาครับมาดูในเรื่องของว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใครเหมาะกับใคร และใครควรจะซื้อ ใครควรจะอัปเกรดนะครับ กลุ่มผู้ใช้แรกครับที่ควรจะซื้อ iPhone SE นั่นก็คือผู้ที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าๆ อยู่ อย่างเช่น iPhone 4 บางคนอาจจะใช้ iPhone 4 อยู่นะ iPhone 4S iPhone 5 5S 5C iPhone 6 6 plus นะครับ ตระกูลนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ iPhone 6 ลงไปนะครับถึงรุ่นเก่าๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถอัปเดตเป็น iOS 13 ได้ iOS เวอร์ชันล่าสุดจะไปตันอยู่ที่ประมาณ iOS 12จุดกว่าๆครับฟังก์ชันหลายๆอย่างครับไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใหม่ๆ ไม่สามารถใช้กับ AirPods Pro ได้ ไม่สามารถใช้งานกับ Apple Watch ที่ใช้ Watch OS 6 ได้ ดังนั้นถ้าใครอยากจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมา และอยากได้ประสิทธิภาพการทำงานที่มันดีขึ้น บอกเลยว่าความเร็วต่างกันคนละเรื่องเลยครับความเร็วแบบถ้าเราเล่นแบบ iPhone 5 แบบอื่นๆอยู่ กดที่กว่าจะไปอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนมาเป็น iPhone SE รุ่นที่ 2 เสร็จปุ๊บ บอกเลยว่ามันเหมือนประสบการณ์ใหม่ ลูกอย่างมันอาจจะทำได้เหมือนเดิมนี่แหละ ถ่ายรูปได้เล่นเฟซได้เล่นไลน์ได้ แต่ความหมายของคำที่ว่ามันทำได้คือมันทำได้ดีกว่าไง ถ่ายภาพก็ชัดกว่า ถ่ายวิดีโอก็ชัดกว่า ประมวลผลได้เร็วกว่า มีฟีเจอร์แบบถ่ายพอร์เทรตได้นั่นนู่นนี่ได้ มีกล้องที่ถ่ายได้ละเอียดมากกว่า มีระบบกันน้ำที่ดีมากขึ้นอะไรเงี้ย มี Wi-Fi ที่แรงมากขึ้น รองรับกับ Wi-Fi ความเร็วสูง ๆ ในเน็ตบ้านของเราที่แบบระดับ 1 กิกะบิตได้แล้วอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งผมว่ามันมันคุ้มค่านะครับ เหมาะสำหรับคนที่ใช้รุ่นเก่าๆและอยากจะเปลี่ยนมือถือใหม่ แล้วก็มาเป็นตัวนี้โดยที่ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับ กลุ่มคนที่2ครับที่ควรจะซื้อ iPhone SE ก็คือสายประหยัดนะครับ ต้องบอกเลยว่าเพราะว่า iPhone SE นั้น ถือว่าเป็น iPhone ที่เปิดตัวมาครั้งแรกแล้วก็ถูกที่สุดนะครับตั้งแต่ที่เคยเปิดตัว iPhone มา iPhone เปิดตัวในครั้งแรกนะครับถ้ารุ่นที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยเปิดตัวมานะฮะต้องบอกว่าเป็น iPhone SE รุ่นที่ 1 ถ้าเป็นพวกตระกูล iPhone 5C อะไรอย่างเงี้ย อันนั้นยังแพงกว่านะครับต้องบอกว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 ถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วแล้วก็ได้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง CPU การประมวลผลเรื่องของ OS นะครับหรือ iOS ที่เราคุ้นเคยกัน มันทำงานได้ดี มันทำงานได้ลื่นนะครับแล้วก็ในราคา 14,900 บาท คุณได้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อยู่บน iPhone 11 ลงมา iPhone SE ด้วย ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะยิ่งถ้าเราไปซื้อพ่วงโปรโมชั่นกับเครือข่ายนะครับราคาก็จะยิ่งถูกลงไปอีก อันนี้นะครับต้องรอติดตามกันอีกทีว่าเครือข่ายแต่ละที่พอเปิดตัวออกมาครับ ค่าเครื่องจะเหลืออยู่เท่าไหร่ผูกโปรโมชั่นเท่าไหร่ เราต้องลองไปคำนวณตรงนั้นดูนะครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มคนที่ไม่เคยใช้ iPhone เลยและอยากจะมาใช้ iPhone เป็นครั้งแรก ยกตัวอย่างเช่น คนที่ใช้ Android มาตลอด อะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบว่าอยากจะได้ประสบการณ์ดีๆ บนระบบ iOS บนระบบฮาร์ดแวร์ของ Apple หรือว่าอาจจะที่จะเรียกว่าบน Apple Ecosystem นะครับนี่คือก้าวแรกครับที่เข้ามาง่ายที่สุด iPhone SE ราคา 14,900 บาท เราสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของ Apple Ecosystem เราซื้อ เครื่องนี้ไปแน่นอนเราได้ฮาร์ดแวร์ที่ดี แต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่มีณตอนนี้นะครับเราได้ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดคือ iOS 13 และยังสามารถอัปเดต iOS ต่างๆ ได้ไปอีกยาว ๆ ครับต่ำๆเลยประมาณ 3 ปี 4 ปี 5 ปี ผมว่ายังได้อยู่ ดังนั้นครับถ้าเป็นฟีเจอร์ใหม่ ๆของ iOS 14 ออกมา คุณอัปเดตได้ iOS 15 ออกมาคุณอัปเดตได้ iOS 16 ออกมา ผมก็ยังเชื่อว่า iPhone SE รุ่นที่2ตัวนี้ยังสามารถรองรับแล้วก็อัปเดต iOS 16 ได้ ซึ่งฟีเจอร์เหล่านั้นครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องยังเป็นตัวเครื่องเดิมนะฮาร์ดแวร์ยังเป็นฮาร์ดแวร์เดิม แต่เชื่อไหมว่าทาง Apple เนี่ยเขาจะพยายามคัสตอมไมซ์เพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ดังนั้นครับหลายๆ คนคือคือซื้อเครื่อง iPhone มาค่อนข้างนานนะบางคนแบบใช้ iPhone 6 อยู่นะฮะเปิดตัวมาตั้งแต่ 2013-2014 นะครับถึงตอนนี้ปี 2020 แล้วอะ่ะเครื่องนั้นยังใช้อยู่ต้องบอกว่าเขายังแบบเออยังแฮปปี้กับมันอยู่นะครับสำหรับบางคนนะการใช้งานมันมันยาวนานนะครับถ้าสมมติใครอยากจะลองประสบการณ์ในลักษณะนี้ คนที่ไม่เคย ใช้ iPhone มาก่อน และอยากจะได้ความเร็ว ความแรงแอปมีให้ใช้เยอะมากมาย ฟีเจอร์ต่างๆ มีให้ใช้เยอะแล้วก็นอกนั้นครับเราสามารถที่จะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้นะครับไปใช้กับอุปกรณ์เสริม หูฟังต่าง ๆ Apple Watch ต่างๆ ใช้งานคู่กับ Mac iPad อะไรเงี้ย มันก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ กลุ่มที่ 4 ครับ ที่ควรจะซื้อนั่นก็คือกลุ่มคนที่ไม่ชอบเครื่องจอใหญ่ณปัจจุบันนะครับ iPhone มีให้เลือกหลายขนาดจอใหญ่สุดคือ 6.5 นิ้วของ iPhone 11 Pro Max จอเล็กลงมาคือ iPhone 11 ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับเล็กลงมาอีกหน่อยก็คือ iPhone 11 Pro หน้าจอจะอยู่ที่ 5.8 นิ้ว แต่ว่าในส่วนของ iPhone SE 2 ตัวนี้นะครับหน้าจอจะอยู่ที่ 4.7 นิ้ว มันเหมาะสำหรับคนที่แบบมือเล็กนิ้วไม่ได้ยาวมากนะครับเราสามารถที่จะเอื้อมถึงนะครับสามารถใช้งานด้วยมือเดียวได้นะครับมีความสะดวกถ้าบางคนไ ซื้อจอที่ใหญ่มากเกินไป อาจจะใช้งานไม่ค่อยสะดวกนะครับ ถ้าใครยังชอบจอเล็ก แต่ว่าตัวสเปคไม่เล็กนั้น iPhone SE รุ่นที่ 2 คือตัวเลือกที่ดีณเวลานี้นะครับ กลุ่มคนต่อมาครับที่ควรจะหา iPhone SE ไปเป็นเครื่องมือประจำกายอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่ยังชื่นชอบและหลงไหล Touch ID อยู่นะครับ iPhone SE 2 จะมาพร้อมปุ่ม Home ที่มี Touch ID นะครับ Touch ID คืออะไร Touch ID คือตัวสแกนลายนิ้วมือครับเวลาที่เราจะเข้าไปใช้งานเครื่อง เราไม่ต้องใส่รหัสผ่าน เราสามารถแตะนิ้วที่ปุ่ม Touch ID ระบบจะปลดล็อกสามารถเข้าไปใช้งานได้เลย นอกจากนี้ครับ Touch ID สามารถทำอะไรอื่น ๆ ได้มากกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะซื้อแอปพลิเคชัน เราไม่จำเป็นจะต้องกรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเรากด ดซื้อแอปดาวน์โหลดแอปฟรีระบบก็จะถามว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดใช่ไหมเราก็แค่แตะนิ้วลงครั้งเดียวทัชไอดีก็จะทำงานเราสามารถดาวน์โหลดได้เลย ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูล หรือว่าเราจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ธนาคารเนย หรือว่าแอปพลิเคชัน Wallet อะไรต่างๆ มากมายนะครับเพียงสัมผัสอย่างเดียว เราก็สามารถเข้าไปใช้งานตรงนี้ได้แล้วเผื่อคนที่ไม่ชอบ Face ID ครับยิ่งช่วงนี้โควิด -19 เราจะต้องแบบใส่หน้ากากบางคนอาจจะแบบสแกน ผ่านหน้ากากไม่ได้ ดังนั้นยังชอบแบบการใช้นิ้วมือในการทัชมากกว่า iPhone SE ก็ยังเหมาะสำหรับคุณนะครับ เพราะว่ายังมาพร้อมตัวระบบ Touch ID อยู่นะครับ สรุปไว้ให้ฟังเพียงเท่านี้ครับ แล้วเดี๋ยวในรอบหน้าเดี๋ยวผมจะนำเรื่องอื่น มาแนะนำให้ฟังกันอีกนะครับและถ้าว่า ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบอย่างไร ก็สามารถกดไลค์หรือว่ากดดีไซน์ได้นะครับที่ปุ่มข้างๆ ของเรา สามารถทิ้งคอมเมนต์ไปให้พวกเราด้วยก็ได้นะครับเผื่อว่ายังมีคำถามอื่นๆที่เรายังไม่ได้ตอบนะตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะพยายามนำเสนอให้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ข่าวสารเด็ดๆ จากทางฝั่ง Apple ให้ได้รู้ก่อนใครนะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอน สวัสดีครับ Let's go!